ัดแต่งนะคะตัวภาพแล้วก็ตัววิดีโอของเรานะคะให้คลิกไปที่ ให้คลิกไปที่ตัวที่เครื่องมือตัวที่3นะคะจากนั้นนะคะจะปรากฏแถบสีฟ้านะคะแล้วก็มีตัวที่เป็นตัวดินสอเห็นไหมคะอ่าเมื่อเราเลือกไปที่ภาพเห็นไหมคะแล้วกด ตัวอักษรที่ปรากฏขึ้น ก็จะปรากฏแถบที่เราต้องการจะ edit ภาพนี้นะคะ อ่า ก็จะมีแถบเครื่องมือด้านล่างนะคะ ก็จะมีคำว่าข้อความ ลบ ปรับโฟกัสระยะเวลาพอดีสำเนา เราลองมาดูตัวแรกนะคะก็คือตัวข้อความ เราสามารถที่จะใส่ข้อความนะคะลงไปในรูปภาพนี้ได้อย่างเช่น สวนไม้ดอกนะคะ อ่า เห็นไหมคะว่าเมื่อเราพิมพ์คำว่าสวนไม้ดอกเนี่ย มันก็จะมีตัวที่เป็น สัญลักษณ์ดอกไม้นะคะปรากฏขึ้นด้วย เราก็สามารถที่จะเล่นได้นะคะ เพิ่มเติมตรงส่วนนี้ได้นี่ก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาอยัางไงนะคะลองจัดดู จากนั้นนะคะก็กดตกลงนะคะะตัวตัวอักษรก็จะปรากฏขึ้นนะคะตัวที่งตัวลบนะคะก็คือเราเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยตัวรูปภาพนี้ก็จะลบทิ้งไป ปรับนะคะก็คือการปรับภาพหมุน ซ้ายขวา พลิกหน้า พลิกหลังนะคะบนล่างนะคะอ่าหรือว่าจะใช้การเลื่อนนะคะให้ภาพปรากฏแค่ช่วงไหนนะคะอ่าอาจจะมีสีเขียวบ้าง ไม่ให้ภาพอยู่ตรงกลางเกินไปอ่าแล้วก็จากนั้นเมื่อเราปรับเราก็กดตกลงนะคะต่อมาโฟกัสนะคะอ่าเราก็สามารถเลื่อนได้นะคะ ว่าต้องการให้ตัวการนำเสนอเนี่ยโฟกัสไปที่ตรงส่วนไหนมากที่สุดก็กดตกลง ระยะเวลาระยะเวลาตรงส่วนนี้นะคะ ก็จะเป็นระยะเวลาในการนำเสนอรูปภาพที่จะปรากฏขึ้นในช่วงเวลานั้นนะคะ ก็จะมีสั้นปกติแล้วก็ระยะเวลายาวนะคะ อย่างอันนี้ถ้าเป็นรูปภาพเราอาจจะไม่ต้องใช้ระยะเวลายาวก็ได้ค่ะ อาจจะเป็นระยะเวลาปกตินะคะอ่ามีตัวอักษรอาจจะใช้ปกติ ไม่มีตัวอักษรอาจจะใช้ระยะเวลาสั้นๆ นะคะแล้วก็ลองปรับดู พอดีนะคะ อ่า อันนี้ตัวนี้ก็จะปรับให้กับพอดีกับรูปแบบที่เราเลือกนะคะ ถ้าเราไม่กดเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่เป็นภาพยนตร์เห็นไหมคะ ถ้าเกิดว่าเรากดปุ๊บอ่าก็จะขยายขยายภาพนะคะ ให้เข้ากับตัวรูปแบบที่เราเลือก การทำสำเนาก็คือเป็นการคัดลอกนะคะ ตัวรูปภาพนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะคะ จากนั้นเมื่อเราปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็กดตกลง คะรวมถึงรูปภาพที่เป็นตัวดอกไม้ ปรากฏอยู่ตรงด้านล่างนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูการปรับแต่งวิดีโอกันบ้างนะคะ ให้ผู้เรียนเลือกไปที่ วิดีโอที่เราต้องการปรับแต่งนะคะ จากนั้นก็กดเข้าไปหนึ่งครั้ง ก็จะปรากฏเครื่องมือขึ้นมา ก็จะมีเครื่องมือที่เราต้องการใช้เพิ่มเติมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นประมาณ 1-2 เครื่องมือนะคะ อันแรกก็จะเป็นข้อความ อ่าใส่ข้อความเหมือนกัน อันนี้เราอาจจะใส่เป็นคำว่าไม้ประดับ นะคะ จากนั้นเราก็กดตกลง โอเคลบก็คือการลบวิดีโอนี้ออกไปไฮไลท์ตัดแต่งนะคะเราลองมาดูเครื่องมือตัดแต่ง แล้วก็กดเข้าไป เครื่องมือนี้ก็จะเป็นการเลือกช่วงนะคะวิดีโอที่เราต้องการจะนำเสนอเห็นไหมคะ ว่าเราสามารถที่จะเลือกเองก็ได้หรือว่าจะ เลือกตามเทมเพลตที่เขาให้มาก็ได้นะคะ ตัวสีฟ้านี้ก็คือช่วงเวลาที่จะนำเสนอนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกการกำหนดเองนะคะ ตัวสีฟ้าก็จะปรากฏขึ้นทั้งหมด และเราใช้นิ้วนะคะเลื่อนแถบสีเหลือง ที่ปรากฏทั้งหน้าทั้งหลังนะคะ ด้านหน้าก็จะเป็นแถบสีเหลืองที่เป็นจุดเริ่มต้นของตัววิดีโอที่เราต้องการปรากฏ ตัวสีเหลืองที่อยู่ทางด้านหลังนะคะ ก็จะเป็นจุดสิ้นสุดนะคะ ที่เราต้องการที่จะให้ปรากฏวิดีโอนี้ขึ้นมาอ่าเราก็เลือกสนานนิดนึงแล้วก็ขยับด้านหน้านะคะขึ้นมาหน่อย จากนั้นเมื่อเราเลือกช่วงเวลาแล้วก็กดไปที่ตกลงนะคะ ปรับก็เช่นเดียวกันก็คือการปรับหมุนพลิกซ้ายพลิกขวาแต่ด้วยความที่เป็นวิดีโอนะคะเราอาจจะไม่ต้องมีการปรับในส่วนนี้มากนักนะคะะกดตกลง ระดับเสียงก็จะเป็นระดับเสียงของตัววิดีโอกับตัวเทมเพลตนะคะ เมื่อเรากดไปอย่างเช่นคำว่าบูธนะคะ ก็จะเป็นการที่นำเสียงเพลงประกอบนั้นออก แต่ว่ามีเสียงที่อยู่ในตัววิดีโอนี้ปรากฏขึ้นนะคะ อย่างเดียว ปิดก็คือปิดเสียงเพลงไปเลยนะคะอขอโทษค่ะ ปิดก็คือปิดเสียงไปเลยนะคะ mix นะคะ ก็จะเป็นการ mix ระหว่างเสียงที่อยู่ในวิดีโอกับเสียงที่เป็นเสียงเพลงนะคะ ต่อมาความเร็วก็จะเป็นความเร็วที่จะให้ปรากฏวิดีโอนี้นะคะ ก็จะมีทั้งปกติเร็วแล้วก็ช้านะคะ เราอาจจะเลือกเป็นปกตินะคะ พอดีก็เช่นเดียวกับการปรับภาพนะคะ ก็เลือกให้พอดีกับรูปแบบที่เราเลือกทำสำเนาก็เช่นเดียวกันค่ะก็คือ การทำสำเนาการคัดลอกวิดีโอนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งอัน เมื่อเราปรับเสร็จแล้วนะคะ ก็กดไปที่ตกลง โอเคค่ะ ทีนี้เดี๋ยวลองให้ผู้เรียนนะคะ ลองปรับแล้วก็ตัดแต่งรูปภาพแล้วก็ตัวโอนี้ เมื่อเราปรับแต่งเสร็จแล้วนะคะ ก็กดไปที่ตกลงนะคะ แล้วลองเล่นดูทีนี้นะคะเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้อง ทีนี้นะคะเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งนะคะ ที่เราจะต้องอิดิทนะคะ นั่นก็คือชื่อเรื่องนะคะ ก็จะเป็นตัวแถบสีฟ้านะคะที่ปรากฏในเฟรมแรกนะคะให้เรากดเข้าไป จากนั้นให้เราลบนะคะชื่อที่มากับตัวเทมเพลตและใส่ชื่อเรื่องของเราลงไปนะคะอย่างนี้เราอาจจะใส่เป็น ชื่อสวนนะคะและตามด้วยประเภทนะคะอ่าไม้ดอกไม้ประดับนะคะ เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะคะ ก็กดตกลงโอเค จากนั้นเราก็เลือกระยะเวลาที่เราต้องการนำเสนอนะคะอ่าก็จะเช่นเดียวกันกับการทำระยะเวลาของภาพนะคะ แล้วก็กดตกลง ลองเล่นดูนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อมาก็จะเป็นส่วนของการบันทึกนะคะ ให้กดไปที่บันทึก เราสามารถที่จะคัดลอกลิงก์ หรือว่าบันทึกไปที่คลังภาพ หรือจะส่งเป็นเมสเซจก็ได้นะคะ อย่างอันนี้เราอาจจะบันทึกไปที่คลังภาพไปก่อนนะคะแลงจากนั้นเนี่ย เมื่อเราบันทึกเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราค่อยนำเอาตัวคลิปวิดีโอนี้นำไปโพสต์ ทางโซเชียลมีเดียได้นะคะ ค่ะ เมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็กดไปที่คำว่าเสร็จนะคะ จากนั้นนะคะคลิปวิดีโอของเราเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาในเรื่องราวของฉันนะคะ ทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องการที่จะกลับมาแก้ไขอีกครั้งหนึ่งเราก็สามารถที่จะเข้ามาในแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะคะ โดยที่ไม่ต้องนำเข้าวิดีโอหรือว่ารูปภาพนี้อีกรอบหนึ่งนะคะ เราก็สามารถที่จะกดไปที่ปุ่มสีฟ้า และกดแก้ไขนะคะ แก้ไขสำเนานะคะ เพื่อทำการแก้ไขคลิปวิดีโอนี้ได้ด้วยนะคะ เห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยกับการใช้ตัวแอปพลิเคชันนี้นะคะ ในการตัดต่อวิดีโอเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนของเรานะคะ ทีนี้ผู้เรียนก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้กับการท่องเที่ยวชุมชนได้เลยค่ะ